เมนูเด็ดของเราก็จะเป็นแซลมอนสด แซลมอนสด เพราะว่าเนื้อนี่จะหนามากเนื้อจะยาวจะหนาอีครับกเมนูหนึงก็คือจะเป็นแซลมอนสามรสครับ แซลมอนสามรสจะจะดูงงหน่อยครับ แต่งงเดี๋ยวต้องไปดูครับ อ๋อเรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับ ผมใหม่เจ้าตัวน้อยครับ วันนี้เราอยู่กับรายการต้องกินสเปเชียลครับ วันนี้เรามาสเปเชียลกันที่ร้านโซซูชิ อยากจะรู้เมนูอะไรเด็ดอร่อยครับบอกได้เลยว่าวันนี้อร่อยจริงแล้วก็วันนี้นะครับเรามีสเปเชียลพิเศษครับเพราะจะมีโปรโมชั่นที่เราจัดกับร้านก็คือกินปิีวันนี้เรามีคู่รักนะครับ มากินกับรายการของเราด้วยนะครับ แล้วก็เจ้าของร้านบอกเลยว่าหล่อมากนะครับถ้าใครแบบอ่าถ้าไม่อยากกินซูชิอย่างเดียวกินเจ้าของร้านได้ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ยังไงขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนรายการก็คือ w w w อะไรดี .com ก็ ขอบคุณทางท่องเจ้าคุณน้อยสุดิโด้วย วันนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับต้องกินสเปเชียลสุดพิเศษของเราในวันนี้ได้เลยครับตามผมมาได้เลยครับผม คสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับ วันนี้เราอยู่กับรายการต้องกินสเปเชียลนะครับ อยู่กับเจ้าของร้านซูชิพี่เฟรมนะครับ ใช่ครับ โอเคพี่เฟรมครับ ผมถามนิดนึงครับว่าอ่ะอันนี้พี่เปิดร้านที่ไหนครับเนี่ยที่นี่ ที่นี่มีตลาดนันโดยสารตลาดนันโดยสารนะมีกี่สาขาพี่ มีกี่สาขา นี้จะมีอยู่สองสาขาสองสาขาที่ไหนบ้างครับ จะมีอยู่ที่รังคำแหงแต่ตอนนี้รังคำแหงปิดตัวไปอ่าครับ ตอนนี้ก็จะเปิดอยู่ที่ตลาดนันโดยสารแต่รังคำแหงเนี่ยจะ จะเหมือนแบบเดี๋ยวจะเปิดประมาณดูหน้าร้านมะแม่นี่ที่ที่กรุงเทพเหรอครับใช่ครับจะเป็นตลาดตลาดนัดเหมือนกันแต่ว่าหลักๆก็คือที่นี่่ถ้าใครอยู่พิโลกก็มากินที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับโอเค ในเมื่อมาต้องกินสเปเชียลเนาะพี่เนาะต้องถามเลยว่าอ่ะร้านเนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดบ้างครับพี่ ที่แบบลูกค้าสั่งเยอะที่สุดชอบสั่งใช่ครับเมนูเด็ดของเราก็จะเป็นแซลมอนสดครับแซลมอนสด เพราะว่าเนื้อนี่จะหนามาก เนื้อจะยาวจะหนาครับเมนูก็คือจะเป็นแซลมอนสามรสครับแซลมอนสามรสจะจะดูงงไหนครับ แต่งงเดี๋ยวต้องไปดูครับอ๋อเด็ดแน่นอนใช่ไหมครับ โอเคแล้วสั่งเยอะๆเนี่ยนะครับ วันหนึ่งเนี่ยพี่ขายแบบขายได้เยอะมากไหมดอนลองลองถามนิดนึงแบบก็วันหนึ่งหรอครับวันหนึ่งจะตกประมาณไม่เลยมันยังไม่คำนวณเลยไม่เป็นไรครับ ก็คือแบบก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมพี่ก็คือมีคนมากินที่นี่บ่อยใช่ไหมเพราะผมเห็นแบบบางทีนะกินเรื่อยๆเลย นะครับโอเคอ่ะงั้นถามเวลาเปิดปิดของร้านที่นี่ก่อนแล้วกันเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับพี่จะเปิดทุกวันนะครับทุกวันก็จะเริ่มเริ่มเนี่ยห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นครับถ้าจะถ้าจะให้ครบหน้าแบบเลี้ยงสวยเลยครับห้าโมงประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งจะปิดประมาณสี่ทุ่มครับก็คือห้าโมงครึ่งปิดสี่ทุ่มใช่ไหมครับโอ้โอเคโอเคงั้นงั้นในเมื่อประจำรายการเนาะนะครับโอเค เรามาสู่ช่วงโปรโมชั่นประจำร้าน นะครับโอเคงั้นผมถามพี่นิดนึงครับว่า ถ้าแฟนรายการต้องกินสเปเชียลเนี่ยถ้ามาจาก YouTube เนี่ยพี่จะให้อะไรแฟนรายการที่พิเศษจากที่อื่นครับอ่ะ ก็คือเพียงแค่มาบอกว่ามาตามรายการอ่าต้องกินสเปเชียลไปเลยชิ้น 20 บาทหนึ่งชิ้นอ๋อชิ้น 20 บาทหนึ่งชิ้นเลย โอ้โหให้ให้คุ้มมาก 1 เดือนหลังจากลงคลิปแล้วนะครับ ก็จะให้โปรโมชั่นนี้นะครับสำหรับแฟนรายการเท่านั้นนะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพี่จะให้เรามาลองเมนูอะไรบ้างครับกับ ใช่ใช่ก็จะให้ลองแซลมอนสับรสครับแซลมอนสด อ่า รสชาติสุดยอดให้ลองเมนูเด็ดๆอ้าเมนู มีเยอะมากเลย อะไรบ้างอะไรบ้างพี่ลองบอกเมนูเด็ดจะมีเบคอน เบคอนครับนะครับปูอัดเ็นซอสเนื้ออัดเ็นซอสแล้วก็จะเป็นแซลมอนสามรส แซลมอนสด นะครับ แล้วก็จะเป็นแซลมอนไมโยอืโอ้มีแต่เมนูแซลมอนทั้งนั้นเลย แล้วก็จะเป็นท้องแซลมอนย่างครับ อ๋อท้องแซลมอนย่างด้วยนะครับ โอเคอ่าทุกคนคงอยากจะรู้แล้วว่า เรามีเมนูอะไรเด็ดบ้างแต่วันนี้นะครับอย่าลืม เรามีผู้ร่วมรายการเนาะได้โปรโมชั่นจากทางร้านที่จัดไปกับทางรายการเราแล้วกันนะครับตอบคำถามโดนใจเนาะใช่ครับ เดี๋ยว วันนี้ยังไงผมก็ต้องขอบคุณทางพี่เฟรมก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ชิมรายการ เดี๋ยวเราไปต้องกินสเปเชียลโชว์การกินกันได้เลยครับไป คครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ วันนี้เราพิเศษที่สุดนะครับ เราอยู่กับผู้ร่วมรายการของเราที่ได้รางวัลนะครับ จากทางร้านนะครับ ต้องขอบคุณเจ้าของร้านก่อนนะครับ ขอบคุณนะเจ้าของร้านอย่หก็คือวันนี้เขาทางร้านเลี้ยงนะครับ วันนี้นะครับ แล้วเราจะดูว่าเมนูอะไรอร่อยบ้างนะครับ มีหลากหลายเมนู ใครใครรู้เมนูไหนบ้างครับรู้ไหมอันนี้ ันนี้แซลมอนโลแซลมอน สไปซี่โลแซลมอน สไปซี่นะครับ แล้วก็หลากหลายเมนู ใช่ไหมครับทูน่ามาโยทูน่ามาโยด้วยกุ้งชีสกุ้งชีส เขาบอกถ้าทายไม่หมดนี่ก็คือเ้าของราเดียงโอเคล้อเล่นล้อเล่นอันนี้ก็คือมีหลากหลายเมนูที่ให้เราเลือกเลย อันนี้จัดเต็มมากใช่ไหมครับค่ะ โอเคอันนี้เราจะเดี๋ยวเราจะมาร่วมชิมเลยว่ามันอร่อยจริงๆไหมใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเตรียมอาวุธก่อนนะเฮ้ยผมไม่ได้เตรียมเลยนะเตรียมแล้วใช่ไหมเตรียมแล้วใช่ไหมคะเตรียมอาวุธก่อนเลยครับว่าวันนี้เราจะอร่อยหรือเปล่านะครับ โอเคนี่เป็นแซลมอนหมดเลยใช่ไหมครับใช่นี่เป็นยำยำแซลมอนยำแซลมอนแล้วก็นี้เป็นแซลมอนที่ซาซิมิซาซิมินะครับนะครับก็ อันนี้เขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะซูมอีกทีว่า อันนี้คือเขาบอกเป็นวาซาบิที่แบบแรงที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นปกติ แต่ผมบอกว่าผมบอกผมชอบกินวาซาบินะครับ ปกตินี่เทใส่ปากเลยโอ้แต่ผมพูดเล่นนะครับกินไม่ไหวนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะลองชิมให้ดูเลยแล้วกันว่า วันนี้มันจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็มันเด็ดยังไงบ้างนะัเดี๋ยวเราลองกินกี่เมนูดีพี่อ่ะเราลองสัก สักสองเมนูสามเมนูแล้วกันเนาะโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามาพรีเซนต์กันแล้วกันเอาพี่ชิมก่อนเลย แล้วผมขอเลือกก่อน อันนี้ผมต้องกินเีอันนี้ก่อนเลยอย่าต้องชิมก่อนครับลองดูครับลองดูนะครับ อันนี้คืออะไรพี่ไม่ชมอันนี้เป็นยำแซลมอน ยำแซลมอนนะครับ ยำแซลมอนนะครับ ดูครับ นี่เป็นยำแซลมอนนะครับ เดี๋ยวเราจะพิีเซนรสชาติกันแล้วว่าสามคนเราจะเป็นยังไงบ้างขอพูดตรงนั้นนะครับโอ้อ๋อ เปรี้ยวด้วยอร่อยด้วยอืม นิ่มมากทั้งหมดนิ่มมากครับโอเคเลยน้ำจิ้มโอเคน้ำจิ้มเอ็ดนี่แค่เมนูแรกเนาะโอเคอ่ะต่อไปลองชิมเอ๊ะเมางเด็ดประจำร้านบ้างนะครับเมนูไหนดีพี่แนะนำเป็นเอ่อแนะนำมเปน้ำด้วยแซลมอนสดไปเลยค่ะแซลมอนสดเลยนะครับ นี่ดู ดูนะถ้าร้านอื่นนี่คือข้าวจะนน่มเยอะมากแต่เดี่ข้าวนิดเดียวนะ สังเกตสังเกตนะครับเนี่ย โอเคโอเครับรองว่าอร่อยครับ ผมต้องแบบจัดซูชิไม่ใช่โอ้วาซาบิดูจากคำนะคะดูจากคคำนะครับโอเคขอโทษนะครับผมผมลืมบอกว่าผมจะบอกว่าผมมีเรื่องสารภาพกับทางแฟนรายการแล้วก็ทาง เจ้าของร้านว่า ผมใช้ตะเกียบไม่เป็น คือแซลมอนมันชิ้นใหญ่เกินตะเกียบนะตอนนี้ดูนะคะโอเคเนี่ยเดวเราไปกินดูครับเนี่ย โอเคนะครับพร้อมหยังครับพร้อมละหนึ่งสองสามเริ่มกันได้เลยครับอ๋อร่อยดิอร่อยมากอร่อยมากครับเต็มคำโอ้ยครับ เราขออีกเมนูหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันอย่างเดียวเลยครับโอเคครับขอเมนูนี้แล้วกัน อันนี้เหรอคะอันนี้รู้สึกจะเป็นอ่าสลัดแซลมอนนะคะ แซลมอนนะครับของเปยขอเป็นข้าวหน้าปลาไหลก็แล้วกันนะคะข้าวหน้าปลาไหลอ่าของน้ำขอเป็นกุ้งชีสนะกุ้งชีสนะครับเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะครับว่อร่อยขนาดไหนครับ นะครับโอเคครับ เริ่มกันเลยครับ เดี๋ยวเรามา ชิมกันแล้วครับคำใหญ่มาก อืมอืมสวัสดีค่ะ โอเคครับอันนี้มากินอะไรร้านนี้ครับซูชิค่ะซูชิอันนี้มากี่รอบแล้วครับกี่ครั้งแล้วครั้งีสองซูชิทำไมทำไมอ่ะไม่รู้เห็นเขาบอกมันมาเขาบอกมาด้วยปลาทำไมปลามีอะไรครับพี่หน้าเยอะดีหน้าเยอะดีใช่ไหมครับเอาแบบเขาดีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานลองวันนี้ก็มากินอีกรอบหนึ่งอร่อยใช่ไหมครับเมื่อวานเมื่อวานมาร้านปิดอ๋อไปฝนตกนะะฝนตกแล้ววันนี้ก็เลยมาอีกรอบหนึ่งอร่อยไหมอร่อยไหม ยังไม่ได้กินด้วยโอเคเลยแล้วอันนี้ผมถามนิดนึงครับ ถ้าถ้าเมนูอะไรที่อร่อยที่สุดในร้านนี้ที่พี่กพ่จะลองยังไม่ครบเลยครับยังไม่ครบแต่ว่าอร่อยทุกเมนูใช่ไหมครับใช่ โอเคครับงั้นถ้าผมจะให้น้องครับ แนะนำคนอื่นมาร้านกินร้านเนี้ยจะแนะนำยังไงดีครับก็คำใหญ่ดีค่ะคำใหญ่ดีนะต้องลองมากินครับชีที่หน้าเยอะดีครับน้าเยอะดีใช่ไหมลองต้อง มาลองดีนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ ใหญ่หมาหมาเนาะคือวันนี้พิธีกรไม่ทำหน้าที่แล้วพิธีกรเราแล้วเขาจะพูดเลยวันนี้พิธีกรเรื่องๆคไหนดูนะคะหรือว่า อยากลองที่แบบเป็นคำอย่างเี้มาที่นี่ได้เลยนะคะแบบตลาดนัดได้วยเขานะคะลองค่ะลองลองมากินแล้วจะรู้ว่าความอร่อยอย่างที่เราอินอยู่เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะ ต้องมาลองด้วยตัวเองนะคะโอเค อร่อยครับทีนี้อยากให้ตากล้องซูมนี่นะนี่เป็นวาซาบิประจำร้านวาซาบิของร้านน้ำนี่ครับนะนี่เป็นวาซาบิที่แบบแรงมาก อันนี้ผมกินชนิดแรงมากของร้านนะครับ แนะนำว่า อย่าเปิดรายการนี้หลังห้าทุ่มนะคะใช่ใช่ค่ะที่เปิดหลังห้าทุ่มเนาะมันจะหิวมากนะครับมันจะหิวมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปกินที่ไหนค่ะหลังจากจบรายการนี้ผมบอกเลยครับว่าผมคงจะไม่เป็นหวัดอีกเลย ไมัยเดินทางต่อดิสหวานมากหวานมากพี่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอู่นเลยเดี๋ยวเราตักไปอยู่เราต้องขอบคุณทางร้านมาก ๆ เลยเนาะวันนี้ที่มาใช่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านโซซูชิมากๆเลยนะคะ ที่จัดกิจกรรมดี ๆ หรือว่าถ้าเราจะไปจัดโปรโมชั่นที่ร้านไหนครับอย่าลืมนะครับฝากกดในช่อง YouTube เจ้าตัวน้อยสตูดิโอก็คือในรายการต้องกินกับเอเชียนะครับ ก็คือฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เราจะดีใจมากเลย แล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไปจัดการกินกินฟรีหรือว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามเราไปได้เลยเนาะจะลืมหน้าปากพี่สองคนด้วยแล้วกันะได้ค่ะได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ ขอบคุณเจ้าของร้านมากๆเลยร้านุณโซชิฟิวชั่นวันนี้ ขอบคุณมากครับเจ้าของร้านครับขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ร่วมรายการเราด้วยครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยครับวั็นีค่ะสวัสดีครับสำหรับคนที่ดูรายการของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ของเราด้วยแล้วกัน